อัศพันอยู่ไหนอะฮะ อยู่ไหน อยู่ในประเทศไทยครับ ไม่ได้ยินเสียงอะชิมอน กดใหม่เดี๋ยวกดใหม่ไม่ได้ยินเสียง เออเอ๊ะอะไรวะคือมอนได้ยินเสียงพี่กันพี่กันไม่ยินเสียงมอนเอาใหม่ใหม่ไหนไหนไหนคุณอัศพันธ์กดยังไงวะพี่กันหนึ่งนะ รถก็จะขับ กดก็จะกดกู ฟึบไปเลยครับพี่อะทีนี้ไม่ได้ยินเสียงพี่กันแล้วได้ยินปะได้ยินแล้วชิมอนได้ยินแต่เราไม่ได้ยิน ฮัลโหล ฮัลโหลมันได้ยินแต่มันเบามากแป๊บนึงฮัลโหล ได้ยินบ้านไหมอ่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วต้อง๋อต้องคุยแบบนี้พี่การอ๋อได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วพี่การอยู่ไหนอยู่อยู่สยาม อ๋ออยู่สยามโอ้ยอยากไปจังเลย มาดิอยู่ไหนอะนี่ขับรถอยู่หรอขับรถอยู่สีลมเขาห้ามเล่นโทรศัพท์นะขับรถอะจริงเหรอ อะไรนะแบบ โอ้ยต้องพูดยังไงพี่การต้องตะโกนคุยเหรอ นี่ไปไหนเนี่ยไปไหนอะเนี่ยมารับน้องเนี่ย อ๋อแล้วไงต่อ แล้วไงต่อ อะไรนะ แล้วไงต่อกลับบ้านเหรอ ใช่ใช่กลับบ้านสิโอเคโอเคอะไม่มีอะไรจะคุยละ อะไรนะ ไม่มีอะไรจะคุยละ ไม่ได้ยิน เฮ้ย บายบายรับดีๆ